ที่เปิดพัดลมอยู่ทดสอบทดสอบทดสอบครับทดสอบ ไปไหนอ่ะ รู้สึกว่าที่นอนนี่นอนแล้วตื่นไม่ได้นอนนอนเลย อนอนเสร็จปุ๊บออกออกมา 的币的币。 คนะฮะ มีตูดอะไรบ้างมีตูดอะไรบ้างอาจารย์ เราไปได้สักตัวนะ นี้ง่ายหน่อยง่ายหน่อยวะกดผิดเยอะเอาถูเอ้ยสองคนนี้ง่ายเลยสองคน มีเยอะก็จะยิ่งยาก это ผมพัดลมอยู่ว่ามันกันเสียงได้ไหม ของสร้างตัวละครเล่นเนี่ยเราทดสอบดูเลย